วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการใช้งาน Google Hangout กันครับ ก่อนจะเริ่มใช้งาน Google Hangout ก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ Gmail เสียก่อน เหมือนกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Google เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างของ Google Hangout ขึ้น ซึ่งจะมีเครื่องมือที่ใช้งาน 3 เครื่องมือได้แก่ Hangout Video โทรศัพท์ และข้อความ ก่อนที่ท่านจะสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้นั้น ท่านต้องทำการเพิ่มผู้ติดต่อเสียก่อน โดยคลิกปุ่มรูปคนสองคน เพื่อค้นหาผู้ติดต่อ จากนั้นให้กรอกชื่อ หรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่ต้องการค้นหา ถ้าหากต้องการจะส่งคำเชิญให้เป็นผู้ติดต่อกัน ให้คลิกที่ชื่อ หรือที่อยู่อีเมลนั้นเพียงครั้งเดียว จากนั้นให้รอการตอบรับ เมื่อเป็นผู้ติดต่อกันแล้ว คุณก็สามารถติดต่อหากันได้เลย การติดต่อในรูปแบบแรก จะเป็นการติดต่อผ่านการ Hangout วิดีโอ โดยคลิกที่ปุ่ม Hangout วิดีโอจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เป็นหน้าต่างที่ใช้ในการถ่ายทอดวิดีโอ โดยท่านจะสามารถคุยกับคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อมีคนในแวดวงที่ออนไลน์อยู่แล้ว ถ้าหากไม่มีคนในแวดวงอยู่นั้น ท่านจะต้องเชิญคนอื่นให้เข้าร่วมการคุย Hangout วิดีโอเสียก่อน โดยวิธีการเชิญมี 2 แบบคือ 1. เชิญผ่านอีเมล โดยการกรอกที่อยู่อีเมลของคนที่ต้องการจะเชิญ 2. เชิญผ่านลิงก์ โดยการคัดลอกลิงก์เพื่อแชร์ให้คนอื่นผ่านช่องทางต่างๆ โดยที่จะส่งลิงก์ให้คนอื่นกี่คนก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน โดยถ้าคนที่เชิญตอบรับแล้ว จะสามารถคุยกันผ่านวิดีโอได้ทันที จากนั้นท่านก็จะสามารถพูดคุยผ่านวิดีโอได้หลายคนในเวลาเดียวกัน การติดต่อแบบที่ 2 คือการติดต่อผ่านการโทรศัพท์ หรือผ่านเสียง แต่คุณจะสามารถใช้ได้แค่ในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เท่านั้น เครื่องมือในโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าหากใช้งานคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งแนะนำให้ใช้คุยกันผ่านวิดีโอ แต่ใช้การปิดกล้องแทน การใช้สมาร์ทโฟนในการโทรนั้น ท่านจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Hangout ในสมาร์ทโฟนของท่านเสียก่อน โดยดาวน์โหลดฟรีได้จาก App Store หรือ Play Store จากนั้นให้ท่านคลิกเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างการใช้งาน ซึ่งจะปรากฏรายชื่อผู้ติดต่อที่ท่านเพิ่มเอาไว้ ท่านคลิกไปที่รายชื่อของคนที่ต้องการสนทนาด้วย จะปรากฏหน้าต่าง ประวัติการสนทนาของท่านกับผู้ติดต่อรายนั้น ให้คลิกไปที่ไอคอนโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการสนทนาผ่านเสียง ท่านก็สามารถคุยกับผู้ติดต่อได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แค่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเพียงเท่านั้น มื่อท่านต้องการสนทนากับผู้อื่นด้วยการฮงเอาท์วิดีโอหรือโทรศัพท์ จะมีปุ่มที่ใช้งาน 6 ปุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย 1. ปุ่มปิดเปิดเสียงไมค์มีลักษณะเป็นวงกลมสีดำตรงกลาง มีรูปไมโครโฟนอยู่ ใช้ในการปิดเสียงในบางช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อมใช้งาน 2. ปุ่มวางสาย จะมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดง ตรงกลาง มีรูปโทรศัพท์อยู่ 3. ปุ่มปิดกล้อง เป็นปุ่มวงกลมสีขาวตรงกลาง มีรูปกล้องวิดีโอ และมีขีดค่าทับอยู่ ใช้ในการปิดภาพไม่ให้อีกฝ่ายเห็นในบางช่วงเวลา4ปุ่มเชิญผู้ร่วมสนทนา มีลักษณะเป็นรูปคน มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้าง ๆ ใช้ในการเชิญคนอื่นมาร่วมคุยเพิ่มเติม 5. ปุ่มตั้งค่ามีลักษณะเป็นรูปฟันเฟือง ใช้ในการตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ทั้งภาพและเสียง และสุดท้าย 6 เครื่องมืออื่น ๆ เช่น การแชร์หน้าจอ การทำให้เต็มหน้าจอ เปิดกล่องแชทความช่วยเหลือ และคำติชม จะมีลักษณะเป็นจุดวงกลม3 จุดเรียงกันในแนวตั้ง การติดต่อในรูปแบบสุดท้าย คือการติดต่อผ่านข้อความ โดยท่านจะต้องคลิกที่ปุ่มข้อความ จะปรากฏกล่องรายชื่อผู้ติดต่อขึ้นมาทางซ้ายมือของหน้าจอ ให้คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการสนทนาด้วย หลังจากนั้นจะปรากฏกล่องข้อความกับผู้ติดต่อรายนั้นขึ้นมา โดยในกล่องจะแสดงประวัติการสนทนา พร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อทั้งหมด ทั้งนี้สามารถพิมพ์ข้อความในการสนทนาได้ พร้อมกับส่งสติกเกอร์แสดงความรู้สึก และส่งรูปภาพไปหาผู้ติดต่อแต่ละคนได้ ด้วยการใช้แถบล่างสุดของกล่องข้อความ นอกจากนี้ท่านสามารถเพิ่มผู้ติดต่อคนอื่นลงไปในกล่องข้อความได้อีกด้วย เป็นการสร้างกลุ่มผู้สนทนาผ่านข้อความได้กว่า 100 คน ด้วยการคลิกที่ปุ่มรูปคนตามหลังด้วยเครื่องหมายบวก และท่านก็สามารถตั้งค่าการใช้งานกล่องข้อความนั้น ด้วยการคลิกที่ปุ่ม รูปฟันเฟือง โดยสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับการรับแจ้งเตือน การดูประวัติสนทนา การเก็บบันทึกข้อความการสนทนา การลบการสนทนา และการบล็อกผู้ใช้งานรายนั้นได้ การตั้งค่าการใช้งาน ท่านสามารถตั้งค่าการใช้งาน Google Hangout โดยการคลิกปุ่มเส้น 3 เส้น ซึ่งจะอยู่ทางด้านบนซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ปุ่มการตั้งค่า จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าการใช้งาน โดยท่านสามารถเลือกตั้งค่าได้ตามที่ท่านต้องการ Google Hangout เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเชื่อมโยงผู้คนให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น และสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งผ่านทางข้อความ เสียงหรือแม้กระทั่งวิดีโอ และที่สำคัญคือผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud Technology Tool กับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ กันไปแล้ว ผมหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์จากการเรียนบน Move นี้ไปไม่มากก็น้อย ขอบคุณที่ติดตามกันจนถึงวิดีโอสุดท้าย สวัสดีครับ